ตอนที่ 46 นะคะ การประยุกต์ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ วัตถุประสงค์ในตอนนี้ก็คือเพื่อศึกษาการประยุกต์ปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะ หรือ improper integral สำหรับหาพื้นที่เปิดนะคะ แล้วก็ปริมาตรที่เกิดจากการหมุนบริเวณพื้นที่เปิดบรนาบนะคะ รอบแกนพิกัดได้อะคะ่ะมาดูตัวอย่างนะคะ ให้หาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้งนะคะ y เท่ากับ เศษหนึ่งส่วนหนึ่งบวก x กำลังสองนะคะก็คือเส้นโค้งสีเขียวนะคะมันจะลู่ไปตามแกน x นะคะ แล้วก็พื้นที่ที่ว่าเนี่ยอยู่ระหว่างแกน x นะคะ ดังรูปนะคะ ที่แรงเงาด้วยสีเหลืองอะคะ่ะทีนี้จะเห็นว่า ถ้าให้ a แทนพื้นที่ที่แรงเงานะคะ เราก็จะได้ว่า ในการที่เราจะหาพื้นที่นะคะเราก็สร้างแท่งสี่เหลี่ยมนะคะความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมนี้เป็นเท่าไหร่ ในที่นี้ก็คือ y เท่ากับ1ส่วน1บวก x กำลัง2อันนี้ก็จะกลายเป็นตัวถูกอินทิเกรตนะคะส่วนความหนาของแท่งสี่เหลี่ยมนะคะในที่นี้หนาเป็น dx นะคะก็จะอินทิเกรตเทียบกับ x ค่ะเพราะนั้นเราก็เลยได้ว่า a ของเราเนี่ยมันเท่ากับอินทิเกรต จากลบอินฟินิตี้ถึง อินฟินิตี้นะคะ ฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตก็คือ ความสูงของแท่งสี่เหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยค่ะ ก็คือ เศษหนึ่งส่วน x กำลังสองบวกหนึ่งนะคะ แล้วก็ dx ค่ะ เรามาพิจารณานะคะว่าอินทิเกรตตัวนี้ของเราเนี่ย แน่ ๆ เลย ก็คือมีลิมิตล่างเป็นลบฟินิตี้ ลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมคะ อันนี้ก็น่าจะเข้าข่ายปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่1นนะคะ ทีนี้เราก็อย่าลืมว่าเราต้องมาพิจารณาว่าฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตของเราเนี่ย เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องอทุกค่า x ไหมนะคะ ก็คือในช่วงของการอินทิเกรตปรากฏว่า มันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะก็เลยอันนี้ก็เลยเป็นการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่1นะคะแล้วก็เป็นกรณีที่3นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นไงคะพิจารณาว่าพื้นที่ที่หาเนี่ยด้านซ้ายกับด้านขวา ของแกน y นะคะ มันได้พื้นที่เท่ากัน เราก็เลยหาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง พอ ในที่นี้เราจะหาซีขวา นะคะ ก็คืออินทิเกรตแค่ 0 ถึงอินฟินิตี้ แล้วเราก็เป็น 2 เท่าของซีขวานะคะ ทีนี้ในเมื่อมันเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะ ในแบบที่ 1 ตอนนี้ก็มาเป็นกรณีที่ 2 และก็คือมีลิมิต บนเป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมคะ แล้วก็เปลี่ยนอินฟินิตี้ตัวนี้ค่ะ เป็นตัวแปรซะ แล้วก็ใช้ลิมิตมาช่วยนะคะ ในที่นี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น t นะคะ แล้วก็เทคลิมิต t เข้าใกล้อินฟินิตี้ค่ะ อย่าลืมนะคะ เราจะอินทิเกรตก่อนแล้วค่อยมาหาอะไรคะ ค่อยมาหาลิมิตค่ะ เพราะนั้นอันนี้อินทิเกรตฟังก์ชันพื้นฐานเลยค่ะ มีสูตรพื้นฐานก็คือ อินทิเกรตเศษหนึ่งส่วน x กำลังสองบวกหนึ่ง dx เราก็จะได้ออกมาเป็น arc แทน x นะคะ แล้วเราก็แทนค่าก่อนนะคะเป็นลิมิตบนลบด้วยลิมิตล่างแทนที่ x นะคะ เพราะนั้นลิมิตบนเมื่อเราแทน x ด้วย t ก็จะกลายเป็น arc แทน t ค่ะลิมิตล่างแทน x ด้วย 0 ใช่ไหมคะ ก็จะได้ arc แทน0ค่ะ ตอนนี้เราก็ทำการหาลิมิตได้แล้วค่ะ เมื่อทีเข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะพวกเราลืมกราฟหรือยัง กราฟอาร์คแทนทีหน้าตาเป็นยังไงคะะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะคร่าวๆ นะคะ ก็คือว่าจะเห็นว่าเมื่อทีเข้าใกล้อินฟินิตี้เนี่ยอาร์คแทนทีของเราก็ไปหาพายส่วน2นะคะ ส่วนอาร์คแทนศูนย์เนี่ย มันก็ไปหาศูนย์นะคะ เพราะฉะนั้น ก็เลยทำให้เราได้ว่านะคะลิมิตของดังกล่าวเนี่ยนะคะ มันก็หาค่าได้ค่ะ แล้วก็ค่าออกมาเป็นพายอะค่ะ อันนี้คือพื้นที่ของ A ก็เลยออกมาเป็นพายตารางหน่วยอะค่ะในตัวอย่างนี้นะคะเป็นพื้นที่เปิดแต่ว่าเราหาพื้นที่ได้นะคะ มาดูตัวอย่างต่อไปค่ะตัวอย่างที่2นะคะต้องการให้หาพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้งนะคะ fx หรือ y เท่ากับ e กำลังลบ x นะคะ กับแกน x แต่ว่าเอาเฉพาะจาก x เป็นไงคะ ตั้งแต่ 0 ไปจนถึง infinity ก็คือไปไม่มีที่สิ้นสุดนะคะะก็คิดทำนองเดียวกับตัวอย่างที่ 1 นะคะอะลองมาดูค่ะ แล้วก็ให้ A แทนพื้นที่ที่แรงเงาเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็สร้างแท่งสี่เหลี่ยม อยู่ในบริเวณที่ต้องการหาพื้นที่นะคะความสูงมันก็ ของแท่งสี่เหลี่ยมก็คือเป็น y y ก็คือ e กำลัง ลบ x ก็กลายเป็นฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตนะคะแล้วก็ x ของเราก็จาก 0 ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ ไม่มีที่สิ้นสุดก็ถึงอินฟินิตี้ค่ะ เพราะนั้น A ของเราก็กลายเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะแบบที่ 1 เพราะว่ามีลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้นะคะ แล้วก็ฟังก์ชันที่อินทิเกรต ก็คือ e ยกกำลังลบ x ตัวนี้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะ ทุกค่า x ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 0 เป็นต้นไป เพราะฉะนั้นเราก็ในเมื่อมันเป็น improper ใช่ไหมคะ หรือปริพันธ์ไม่ตรงแบบ เราก็เปลี่ยน infinity ตัวนี้เป็นตัวแปร t ซะแล้วก็ take limit t เข้าใกล้ infinity นะคะ ก็อย่างที่ได้บอกไปอะค่ะ เราก็อินทิเกรตก่อนอมองเลยค่ะอินทิเกรต e กำลัง u d u u ของเราคือ ลบ x เพราะนั้น d ลบ x เราก็ย่อมได้เป็นไงคะลบ dx แต่เรามี dx ใช่ไหมคะ ก็คูณด้วยลบ1เข้าไปค่ะ อพออินทิเกรตนะคะ อินทิเกรต e กำลัง u du เราก็ย่อมได้ e กำลัง u ค่ะ เดี๋ยวเราก็แทนค่านะคะ ลิมิตบนคือ t แทนที่ x ลบด้วยลิมิตล่างคือ 0 นะคะ ทีนี้พอลิมิตบนแทนไม่มีปัญหาครับแต่ลิมิตล่างนะคะ e กำลัง 0 มันคือ 1 ค่ะ พอเราจะทำการหาลิมิตนะคะ ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร ก็เมื่อ t เข้าใกล้อินฟินิต e ยกกำลังลบ t มันก็เป็น e ยกกำลังลบอินฟินิตซึ่งเข้าใกล้ศูนย์นะคะอันนี้ก็ลบคูณลบนะคะคูณเข้ามาก็ได้เป็นบวก1ค่ะนั่นคือพื้นที่ของ a ที่เป็นบริเวณที่แรงเงาดังรูปเนี่ยนะคะก็ได้ออกมาเป็น 1 ตารางหน่วยค่ะอ่ะทีนี้มาดูพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้งนะคะ fx เท่ากับ เศษหนึ่งส่วน x ลบหนึ่งกำลังสองบ้างนะคะ แล้วก็พื้นที่ที่ต้องการอยู่ระหว่างโค้งเมื่อกี้นี้กับแกน x นะคะ จาก x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ 2 ก็คือบริเวณที่แรงเงาด้วยสีเหลืองอะค่ะเช่นเดียวกันนะคะ เราก็เป็นไงคะพื้นที่ที่ต้องการ เราก็มีค่าเท่ากับอินทิเกรต x จากไหนถึงไหนคะ 0 ถึง 2 ใช่ไหมคะ สร้างแท่งสี่เหลี่ยมเสร็จ แท่งสี่เหลี่ยมนี้สูงเป็น fx นะคะ หรือ y ของเรา ก็คือ สูงเป็นเศษ 1 ส่วน x ลบ1กำลัง2เราก็ใส่ตรงตัวที่ถูกอินทิเกรตเลยค่ะ แล้วก็เหมือนเดิมนะคะ อินทิเกรตเราก็เทียบกับ dx เพราะความหนาของแท่งสี่เหลี่ยมนะคะ ตามแกน x ค่ะ ก็ให้พิจารณาว่ามันเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบ แบบไหนคะ แบบที่ 1 ตัดทิ้งนะคะแบบที่ 3 ตัดทิ้ง มันก็เหลือแบบที่ 2 ว่าเป็นหรือเปล่า ตัวส่วนนะคะ ก็คือฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตเนี่ยเป็น 0 เมื่อ x เท่ากับ 1 ซึ่งอยู่ภายในช่วงใช่ไหมคะ เราก็เลยแยกอินทิเกรตค่ะ ที่ x เท่ากับ 1 เพราะนั้น อินทิเกรตจาก 0 ถึง 2 เราก็แยกเป็นผลบวกของอินทิเกรตจาก 0 ถึง 1 บวกได้ 1 ถึง 2 ค่ะ ฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตเหมือนเดิมนะคะมาพิจารณาตัวแรกนะคะ 1 ตรงนี้เป็นลิมิตบนนะคะ แล้วก็เป็นจุดที่ไม่ต่อเนื่อง เราก็เปลี่ยนเป็น t ซ้ายแล้วก็เทคลิมิต t เข้าใกล้ อะไรคะ 1 ทางด้านซ้ายนะคะ ส่วน ตัวหลัง 1 เป็นลิมิตล่างใช่ไหมคะ เราก็เปลี่ยนเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งขอไม่ใช่ t ไม่ใช่ x นะคะ ในที่นี้ก็เป็น s ค่ะ แล้วเราก็เทคลิมิต s เข้าใกล้ 1 ทางขวาค่ะ ที่ต้องใช้คนละตัวกัน เพราะว่ามันเทคลิมิตเข้าใกล้คนละค่ากันนะคะ ตัวแรกนี่เข้าใกล้ 1 ด้านซ้าย ตัวที่ 2 มันเข้าใกล้ 1 ด้านขวานะคะ เเสร็จแล้วเราก็เขียนรูปรออินทิเกรตเลยค่ะ ก็มอง x ลบ1เป็น u นะคะ เศษ 1 ส่วน u ยกกำลัง 2 ก็เขียนใหม่เป็น u ยกกำลัง ลบ 2 ทีนี้ต้องดี u ด้วยนะคะ เพราะนั้น dx ลบ1มันเท่ากับ d x นะคะ ขอไว้ในใจเลยนะคะ เพราะเราอินทิเกรตกันมาเยอะแล้วนะคะ เพราะนั้นอินทิเกรต u ยกกำลังลบ2ก็ย่อมได้ u ยกกำลังลบ1แล้วหารด้วยลบ1ค่ะจัดรูปใหม่ก็ได้ลบเศษ1ส่วน x ลบ1นะคะลิมิตตัวแรกก็แทนค่าจาก 0 ถึงที่ก่อนแล้วค่อยหาลิมิต แต่ตัวหลังเราจะแทนจาก s ถึง 2 ค่ะ อินทิเกรตได้ตัวเดียวกันนะคะ เพราะฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตเป็นตัวเดียวกันค่ะอ่ะทีนี้พอเราแทนค่าใช่ไหมคะะที่ x เราก็แทนด้วย t ลิมิตบนนะคะของก้อนแรก มันก็จะได้พจน์แรกเป็นตัวนี้ พอเราเอาลิมิตล่างคือ 0 ไปแทนที่ x ใช่ไหมคะ อันนี้เราได้ลบ 1 ลบเจอลบได้บวก แต่เราต้องลบด้วยลิมิตล่างใช่ไหมคะ ก็เลยออกมาเป็น ลบหนึ่งค่ะทำนองเดียวกัน ค่ะ เราก็เอา 2 ไปแทนที่ x ใช่ไหมคะ ก็ 2 ลบ 1 ได้1ค่ะ เพราะนั้น ตรงนี้ออกมาเป็นลบ1ค่ะ แล้วเราก็ลบด้วย อันนี้เป็นลบก็กลายเป็นบวกค่ะ แล้วก็แทนที่ x ด้วยลิมิตล่างคือ s ค่ะ นะคะ ทีนี้จะเห็นว่าด้านขวามือของเราเนี่ย มันอยู่ในรูปของ ผลบวกของลิมิต 2 ตัวใช่ไหมคะ เราก็ดูว่าถ้าลิมิตตัวใดตัวหนึ่งหาค่าไม่ได้นะคะ เราก็จะบอกได้ทันทีเลยว่าเป็นไงคะลิมิตทางขวามือของเราก็หาค่าไม่ได้นะคะะพื้นที่ที่ต้องการก็หาค่าไม่ได้ด้วยนะคะทีนี้โปรดสังเกตนะคะเราจะหาลิมิตตัวแรกก่อนหรือตัวหลังก่อนนะคะ ถ้าได้มันเป็นไงคะหาค่าได้ ก็ต้องหาทั้ง2ตัว แต่ถ้าหาค่าไม่ได้ก็หาตัวใดตัวหนึ่งนะคะ ทีนี้จะเห็นว่าเมื่อเราแทนทีเข้าใกล้ 1 ด้านซ้าย 0.9999 น้อยกว่า1ใช่ไหมคะ ก็พอหักออกด้วย1ก็อันนี้ก็เป็น 0 ลบนะคะ เพราะฉะนั้น1 ส่วนมีค่าน้อยกว่า 0 เราก็ได้ลบอินฟินิตี้เจอลบก็เป็นบวกอินฟินิตี้ เอาออกลบ1ไม่มีผลค่ะก็ได้บวกอินฟินิตี้ค่ะ ส่วนตัวหลังก็ได้บวกอินฟินิตี้เช่นเดียวกันในไหนคิดแล้วนะก็เอาคิดซะเลยแล้วกันนะคะก็แทนที่ s เข้าใกล้ 1 ด้านขวา อันนี้มันก็หักออกด้วย1อย่างเช่น แทนด้วย 1.0001เนี่ยนะคะก็หักออกด้วย1มันก็มีค่ามากกว่า0นิดนิดเราก็ 1 ส่วนมีค่ามากกว่า0นิดนิดก็ได้บวกอินฟินิตเจอบวกด้วยลบ1ก็ยังบวก อินฟินิตหรือบวกอินฟินิตี้อยู่นะคะ เพราะฉะนั้นอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้ก็ได้เป็นอินฟินิตี้แปลว่ามัน พื้นที่นี้ก็คือ หาค่าไม่ได้ค่ะ เพราะว่าอินฟินิตี้ไม่ใช่จำนวนจริงนะคะ เป็นแค่สัญลักษณ์ที่แทนอะไรค่าจำนวนที่มีค่ามากมากคะ่ะ ต่อไปเราลองมาหาปริมาตรดูบ้างนะคะเเราต้องการเอาพื้นที่นะคะ ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง f(x) เท่ากับเ1นส่วน x นะคะ แล้วก็แกน x ที่ระบายด้วยสีเหลืองเนี่ยนะคะ แล้วก็เมื่อ x มากกว่าหรือเท่ากันหนึ่งนะคะ ไปเรื่อยๆ นะคะ อันนี้เป็นพื้นที่เปิดโบลนาบ xy แล้วเราก็เอาพื้นที่เนี่ยค่ะ หมุนรอบแกน x นะคะ ก็จะได้ทรงสามมิติด้านขวามือค่ะ ทีนี้จะเห็นว่าทรงสามมิติทางขวามือหรือที่เราบอกว่าเป็นทรงตันนะคะ เราสามารถหาปริมาตรได้นะคะ จะโดยวิธีจะดิสหรือเชลนะคะก็คือจะด้วยวิธีของอะไรคะแบบจานหรือแบบเปลือกทรงกระบอกนะคะ ดังที่เรียนมาแล้วในตอนต้น ต้นนนะคะ เราก็ทำการหาเลยค่ะ เพราะนั้นถ้าเกิดครูสร้างแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยตั้งฉากกับบริเวณที่เราจะหมุน แล้วก็ตั้งฉากกับแกนหมุนนะคะ คือแกน x เนี่ยค่ะ ก็แปลว่าเราจะใช้วิธีแบบอะไรคะ แบบจาน สูตรของเราก็เป็น pi r ยกกำลังสอง แล้วก็เป็นไงคะ คูณความหนา ความหนา ก็คือความหนาของแท่งสี่เหลี่ยมก็คือ dx นะคะอารัศมีของการหมุนของเราใช่ไหมคะ ก็คือ y หรือ fx คือเศษหนึ่งส่วน x ทีนี้ พื้นที่หน้าตัดมันเป็นวงกลมใช่ไหมคะ แล้วก็ r กำลังสองก็เซนหนึ่งส่วน x ยกกำลังสองนะคะ สูตรหาพื้นที่วงกลมก็พาย r กำลังสองนะคะ เราก็เลยได้ว่าเป็นไงคะ อินทิเกรตที่ว่า x จากไหนถึงไหนล่ะก็ 1 ไปเรื่อยๆค่ะ จนถึงอินฟินิตี้ค่ะ ก็เลยทำให้เราได้ว่า มันเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่1ค่ะแต่กรณีที่ 2 ค่ะเพราะฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตมันต่อเนื่องตลอดช่วงที่อินทิเกรตใช่ไหมคะ แล้วลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้ ก็เปลี่ยนอินฟินิตี้ ตัวนี้เป็น t ซะแล้วก็เทคลิมิต t เข้าใกล้อินฟินิตี้ อันนี้เราก็เขียนรูปพร้อมอินทิเกรตเลยนะคะ เศษ 1 ส่วน x กำลัง2เราก็เปลี่ยนเป็น x ยกกำลังลบ2ค่ะก็ อินทิเกรต x ยกกำลังลบ 2 ก็ได้ x ยกกำลังลบ 1 หารด้วยลบ1นะคะ อันนี้ก็แทนลิมิตบนลบลิมิตล่างเหมือนเดิมนะคะ แต่พอลิมิตล่างเราแทน x ด้วย 1 เสร็จ มันจะได้ลบแล้วก็ลบ1นะคะ ก็กลายเป็นบวก 1 นะคะ เมื่อ t เข้าใกล้อินฟินิตี้ใช่ไหมคะลบ 1 ส่วน t ก็เข้าใกล้ 0 นะคะ ก็เลยได้คำตอบออกมาปริมาตรออกมาเป็นพายลูกบาทหน่วยค่ะ อ่ะทีนี้บทสรุปนะคะในตอนนี้เราก็ได้ศึกษาการประยุกต์ปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะสำหรับหาพื้นที่เปิดนะคะ แล้วก็ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน บริเวณพื้นที่เปิดบนระนาบนะคะ แล้วก็หมุนรอบแกนพิกัดได้ะคะ่ะ